บทที่ 5 การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ค่ะ ศึกษารูปแบบห้องเรียนออนไลน์ การสร้างห้องเรียน การมอบหมายงาน การส่งงาน สร้างห้องเรียนออนไลน์ และฝึกปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ค่ะ นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ